ส่หัวทาไมมันไม่ควรจะออกมาเป็นอย่างนี้ไงรู้นะทำไมต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงกัน โอเค สวัสดีค่ะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะ ก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะ แปลกหน้าแปลกตามาตรงนี้นะคะ น้องชายนั่นเองนะไหนลองแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะมีเรฟเฟอร์เรนให้ดูก่อนด้วยว่าจะให้แต่งยังไงนะ แบบนี้เป็นลุคที่แบบว่าสีอ่อนๆดูธรรมชาติธรรมชาติชมพูชมพูอะไรอย่างเงี้ยใครๆก็แต่งได้ ใช้กับแก้มได้ปะได้ เดี๋ยวพึ่งเราต้องลงรองพื้นกันก่อน นี่คือแป้งมันคือรองพื้นโปรดได้เลยอ่ะมีสิวเม็ดหนึ่งอ่ะปิดสิวให้ด้วยนะ ไม่ใช่ว่ามีสิวเราต้องใช้คอนซีลเลอร์นี่รู้ด้วยตอนเรียนศิลปะได้เกรดเท่าไหร่หนึ่งสองไม่ได้ดีกว่าหนึ่งเท่าไหร่เลย โชคดีนะสวยอยู่แล้ว แต่งเงินก็สวย Oh no! คอนซีลเลอร์อยู่ไหน ใช้เฉพาะที่ที่เราต้องการจะปิดใช่ไหม ต้องแล้วไงต่อ ก็เกลียดสิคะ ก็ใช้แปรงนี่เกลียดเลยนะ มือ เกลียดแล้วมันแล้วคือมันไม่อยากให้มันติดอย่างนั้นอะมันมันไม่เห็นเนียนเลย แล้วแต่จะทำอะื้สวย Nice. นี่นี่นี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ยปากตา เอไอ้ตรงเนี้ยมันจะทาได้มันต้องหลับตาถูกไหม แล้วเวลาหลับตาแล้วมันก็ต้องทายสีอะ What's the matter with you? จย่าลืมว่ามันจะมีแบบว่าเงาเงาไม่รู้วาดลูกช้างยังวาดไม่ได้เลย เดี๋ยวว่าหลังทำคลิปนี้ดีกว่าไอทีแต่งหน้าอย่างหนึ่งแค่แต่งเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเอาวิกมาให้ได้วายความฝันเป็นจริงแล้วหนึ่งว่ะ Hey, sexy lady. เป็นส่วนที่ไม่เข้าใจที่สุดเลยว่ามันทำงานยังไงไอตรงเนี้ย ให้มันรู้ซะบ้างว่าการแต่งหน้ามันคือศิลปะอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงต้องสร้างสรรค์ขึ้นมามอนตาโดนต่อยมาเห็นไหมว่าการแต่งหน้ามันไม่ใช่เรื่องง่าย รู้นะทำไมต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงกันข้างนี้เพอร์เฟกเพราะเป็นข้างที่สองช้ำกว่าข้างเมื่อกี้เนี่ยมันมี ในพาเลตนั้นน่ะมันมีอยู่สามสีอ่ะ ต้องผสมกันเหรอเอาไม่รู้เห็นมันเงาเงาอาจจะใช่อีกสีหนึ่งก็ได้โอ้เฮ้ยใช่ว่ะ yes มีขี้โกงมีใบด้วยเดี๋ยวยังไม่เต้นยังไม่เต้นเดี๋ยวดูเฮ้ยแต่มองไกลๆในกล้องมันก็ดูโอเคอยู่นะเว้ยหรอวะอย่าได้ดูใกล้ๆเชียว ตรงไหนอีกอะไรเนี่ยตรงเปลือกตา ปกติเขาเขียนอะไรได้กันตรงไหนอะจะรู้ไหมล่ะปกติแบบว่ามองหน้าผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อหรอทำยังไงก็ได้ไม่ให้ทิมเข้าไปในตาก็พอสวยขึ้นมาละได้เกลียดมาก no นี่สุดฝีมือนี่ยังบอกให้ทำดีๆบอกให้ทำดีๆ ให้เหมือนในรูป awesome แกจะเขียนหนาไม่ได้นะเว้ยมันหนาไปแล้ว ผู้หญิงยังไม่ได้เขียนเป็นในวันเดียวเลยแม่ใส่หัวทำไม มันไม่ควรจะออกมาเป็นอย่างนี้ ก่อนที่จะแต่งเนี่ยคิดว่ามันจะออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมยังคิดว่ายังอาจจะคล้ายอยู่บ้างต่อไป ตาเขาเรียกมัสคาร่า มาสคาร่า ก่อนอื่นต้องปัดตัดขนตาก่อน ยังไงก็ได้ให้ไม่ทิ่มตาก็พอ ต้องดัดบนดัดล่างปะบนอย่างเดียวให้รอดก่อน เฮ้ย งอนเลยเว้ยงอนนเลยเหรออย่ามือสั่นดิ โดนปะโดนสิ ไม่งอนทำไมอย่าหลบสิ โอ้ยอย่าจิ้มไปอย่างนั้นดิน่ากลัว สวยเลย มันปัดแก้มเหมือนทาสีบ้านเลยวะ ปให้เลือกสีสี มันต่างกันยังไงเนี่ย ต่างทุกสีเลย สวย ที่พูดมาเนี่ย มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ มั่นใจในปากที่สุดละ สวย ปิดข้างบนน่ะดูดีจริงเหรออดูดีเลยเหรอ ดีเลย อันนี้คือดีของเธอแล้วใช่ไหมนี่คือตั้งใจสุดนี่แน่ใจเหรอเนี่ยว่าเขียนอายไลเนอร์ก็ไม่รู้มันเขียนยังไงคิ้วเหมือนอะไรรู้ไหมนางผีเสื้อสมุทร เนี่ยดูในกล้องมันก็ดูขึ้นกล้องจะตาย What No แต่งหน้าแบบให้เหมือนไม่ตั้งใจแต่งอะไรเยมันมีเมคอัพโนเมคอัพด้วยไหม อันนี้แบบเมคอัพแบบรีบรีบได้เหรอวะ ถ้าเกิดว่าใครอยากชมน้องชายแต่งหน้าเป็นผู้หญิงนะใส่วิก แล้วก็แต่งตัว Oh yeah อ sounds good ้ยงเได้โปรดคอมเมนต์มาบอกด้วย ไม่ได้ก็ต้องเมคโอเวอร์ให้เป็นผู้หญิงเลย ถ้าเกิดใครอยากดูนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะจัดให้ ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ